นี้โรงเรียนบางตะบูนวิทยา สองฝากถนนนี่เขาก็จะทำนาเกลือกันนะครับ ัดพระสุวรรณนะครับ เขตสพอบ้านแหลมแล้วนะครับ เขตสอบสวนบ้านแหลม ไปเพชรบุรีก็ไปทางขวาใกล้ ๆ ครับแต่อันนี้เราจะอ้อม เราไม่อยากไปใกล้เกินไปครับ อ้อมไปนิดนึง อ้อมไปอ้อมมา เพื่อจะเข้าสู่อำเภอบ้านแหลม บ้านแหลมก็จะได้กลิ่นปลา ปลาทะเลนะครับ รงนี้ทางก็ชันนิดนึงครับ นี่แหละครับ ก็จะมาถึงวัดต้นสนแล้วนะครับ วัดต้นสนวัดต้นสนก็จะมีตลาด ลาดนัด ตลาดนัด วัดต้นสนนะครับหลังจากเขามีมาตรการเข้มงวดโควิด คนก็จะน้อยกว่าปกติ นี่นะครับ ปกติเนี่ย คนจะแน่น ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เพราะเขากลัวกันเนี่ยวัดต้นสน นี้คือร้านตุ๊กร้านอร่อย อยู่ตรงข้ามกับวัดศรีสาคามนะครับ ตรงหน้าก็สถานีตำรวจภูธรกับที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม ถ้าตรงไปก็เข้าตัวเมืองเพชรบุรีนะครับ แต่เราจะอ้อมไป อ้อมเพื่อไปทางหาดเจ้าสำราญครับ อีก30กิโลครับ นเพิ่งตกมาใหม่ ๆ เลยนะเนี่ยถนนเปียก 来嘛！ นี้ฝนตกจริงด้วยดินยังเปียกอยู่ ถึงคลังน้ำมันแล้วนะครับคลังน้ำมันบ้านแหลม จะมีฝนตกบรรยากาศดีครับ เพราะมีฝนตก นตกจริงๆแล้วนะครับ ครับ บริษัทแพนเอเชียนะครับ เป็นคลังน้ำมัน นตกบรรยากาศดีครับ นี้ก็จะมีวัดใกล้ๆ อยู่สามวัดนะครับ เฉพาะบริเวณบางแก้วนี้ก็คือ วัดพิกุลทองตรงนี้ครับ นี่คือวัดพิกุลทอง วัดราชสัทธาแล้วก็วัดในกลางวัดในกลางบางแก้ว หรือวัดโคมวนาราม นี้หรอครับ ทะเลแหวก ทะเลแหวกบางแก้วครับ เป็นช่วงน้ำลงก็ จะมองเห็นทะเลแหวกนะครับ ต้องให้ดูกันแป๊บหนึ่ง นี่นะครับ เป็นที่ Amazing ของบางแก้วนะครับ เป็นอันซีนครับ เป็นทะเลแหวกครับ ซึ่งมีอยู่นิดหนึ่งครับนั่นแหละครับ ทียเห็นตรงหน้านั่นแหละครับ เพราะช่วงเวลาบ่ายรู้สึกบ่ายสามเป็นต้นไปตอนเย็นน่ะน้ำทะเลก็จะลง ที่ดินตรงนั้น ตรงเกาะเล็ก ๆ ตรงนั้นนะครับ ก็จะเดินได้ครับ แต่พอน้ำมาถึงตรงนี้นะตอนเช้า ก็จะเป็นน้ำเต็มไปหมด ก็จะเดินไม่ได้ตรงนั้นจะเดินไม่ได้ ตรงนั้นแหละครับ เรียกทะเลเวกนะครับ นักท่องเที่ยวเขาก็จะแวะถ่ายรูปกันครับ ทะเลแหวกเห็นไหมมาจากเชียงรายนะเนี่ย กลุ่มที่มาจากเชียงราย ก็จะมาชมทะเลแหวกกัน ตรงนี้นะครับ แห่งเดียว แห่งเดียวในบ้านแหลมมั้งครับ หรือว่าแห่งเดียวในเพชรบุรีก็ได้ ที่เป็นทะเลแหวกนะครับ รงนี้ก็เรียกว่า ทะเลแหวก ทะเลแหวกบางแก้วชุมชนบางแก้วก็ประกอบอาชีพประมง ผลผลิตของการประมงก็ เป็นเป็น เป็นอะไรนะ กุ้ง หอยแครงหอยแมงผู้แล้วก็ถ้ามีการพอเลี้ยงก็เป็นการพอเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่งนะครับ ตรงนี้นะครับบรรยากาศดีครับ เห็นเป็นทะเลแหวกตรงนั้น แล้วก็ฝนตกปล่อยๆนะครับ เป็นไงครับ หลังจากติดกล่องมาจาก ร้าน 320 SP พระรามห้า กล่องก็ มีความแข็งแรงครับเนี่ยแข็งแรงโยกได้เลยนะครับ แข็งแรงมากมาย ใช้ได้ ครับ เราก็จะไปหาดเจ้าสำราญซึ่งห่างจากนี้ไปประมาณ 13กิโลใกล้ๆ ครับบางแก้วนั่นครับเป็นสัญลักษณ์ของความรักระหว่างหนุมานกับนางอะไรนะเบญจกายป่ะ ลืมชื่อไปแล้ว หนุมานกับเป็นักาย แล้วคือเรื่องราวในระหว่างที่หนุมานกำลังจะถมทะเล เอาก้อนหินก้อน ก้อนหินภูเขาเล็กๆมาถมทะเล นางบรรยากาย ซึ่งมีหางเป็นเป็นปลา